วัสดีค่ะสำหรับภาษาฝรั่งเศสในตอนนี้จะกล่าวถึงเรื่อง การเชื่อมเสียงพูดระหว่างคำในระหว่างการออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสนะคะ การเชื่อมเสียงพูดระหว่างคำหรือที่เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า liaison จะเกิดขึ้นเมื่อมีการออกเสียงเท่านั้น จะไม่ปรากฏรูปให้เห็นในภาษาเขียน ยกเว้นในคำบางคำที่เราเรียกว่าเป็นการลดรูป หรือ elision ช่นคำว่า l apostrophe คือรูปเดิมของ le หรือ la ที่มีคำที่ขึ้นด้วยสระตามหลัง ยกตัวอย่างเช่น l'arbre มาจากคำสองคำคือ le ซึ่งเป็นคำนำหน้านามชี้เฉพาะเจาะจง เมื่อตามด้วยคำนาม arbre ซึ่งเป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยอักษร a ซึ่งเป็นสระ การเชื่อมเสียงพูดในภาษาฝรั่งเศสจะเกิดขึ้นเมื่ออักษรตัวสุดท้ายของคำแรกซึ่งมักจะลงท้ายด้วย D M N P R S T X Z และส่วนใหญ่มักจะเป็นอักษรที่ไม่ออกเสียงหากอักษรตัวแรกของคำถัดไป ขึ้นต้นด้วยสระ ยกตัวอย่างเช่นคำว่า petit แปลว่าเล็กปกติจะออกเสียงว่า petit หรือออกเสียงเป็นคำอ่านภาษาไทยว่า เปอร์ตีซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอักษรตัวสุดท้ายจะไม่มีการออกเสียงซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า silent consonant นั่นเอง อักษรตัวสุดท้ายคือ t ในที่จะไม่ออกเสียงใดๆเมื่อคำที่ตามมาขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ยกตัวอย่างเช่น petit vélo แปลว่าจักรยานคันเล็ก อักษรติยังไม่ออกเสียงเหมือนเดิม และออกเสียงคำอ่านภาษาไทยได้ว่า petit vélo แต่เมื่อคำว่า petit ตามด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ ก็จะออกเสียงเชื่อมระหว่างตัวอักษรตัวสุดท้ายคือ ti ซึ่งปกติไม่ออกเสียง จะถูกนำไปใช้ออกเสียงเป็นอักษรนำของคำถัดไปทันที ช่นคำว่า petit ตามด้วยคำว่า ami ปกติเราควรจะได้ยินการออกเสียงเป็น petit ami หรือที่ออกเสียงเป็นคำอ่านภาษาไทยว่าเปอร์ตีอามี แต่เมื่อนำกฎการเชื่อมเสียงพูดระหว่างคำมาใช้ในการออกเสียง ก็จะต้องออกเสียงว่า petit ami เราจะได้ยินการออกเสียงคำสองคำนี้เป็นเสียงคำอ่านภาษาไทยว่า เปอร์ตีตามี เราจะเห็นได้ว่าคำว่าามีซึ่งหากออกเสียงคำนี้ตามลำพังก็จะต้องออกเสียงว่าอามีนั้น จะต้องออกเสียงเป็นตามีซึ่งทำให้รู้เหมือนกับว่าภาษาเขียนของคำคำนี้จะต้องเป็นตามีไม่ใช่อามี จบคำอธิบายการเชื่อมเสียงพูดระหว่างคำตอนที่ 1 กรุณาคลิกฟังเสียงคำอธิบายการเชื่อมเสียงพูดระหว่างคำตอนที่2